สวัสดีครับเลกลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมจะมาบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมนะครับบางคนทำสีเทาติดกับบางคนทำสีเทาไม่ติดเลยนะครับมันก็จะมี2สาเหตุหลักๆเลยนะครับว่าที่ผ่านมานะครับลูกค้าเคยย้อมสีดำนะครับหรือสีน้ำตาลเข้มไหมนะครับถ้าย้อมมา 2 สีนี้นะครับอโอกาสที่จะทำเป็นสีเทานี่ยากมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าใช้สีเทาสีน้ำตาลเข้มมาตลอดนะครับว่าเป็นในระยะเวลาแบบ หลายๆ เดือนเป็นปีประมาณนี้นะครับ มันจะทำให้นะครับการล้างหรือการฟอก การกัดสีผมเนี่ย เป็นไปได้ยากมากนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เนี่ยเราเราทำหลายๆรอบเนี่ย โอกาสที่จะทำให้ผมช็อตผมช้ำ ผมเป็นวุ้นประมาณนี้นะครับ มันมีโอกาสเป็นไปได้ง่ายนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้าได้มีการทำสีมา แล้วก็ท่านไม่พอใจกับสีที่ตัวเองทำนะครับ ไม่พอใจกับสีที่ตัวเองทำแล้วทีเนี้ยก็ย้อมดำกลับหรือตาลเข้มกลับไปเนี่ยมัน มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดผิดแบบต้องรอเวลารอเวลาจนกว่าผมใหม่จะขึ้นมานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาลูกค้าไปที่ ที่ว่าร้านทำผมร้านก็ต้องบอกประวัติการทำผมนะครับว่าที่ผ่านมาลูกค้านะครับได้ทำอะไรกับเส้นผมอันนี้บ้างของเราบ้างนะครับ ก็ทำสีอะไรมาบ้างนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยทางช่างเนี่ยเขาก็จะทำการเตรียมแผนการทำงานต่างๆ ไว้นะควรจะทำงานอย่างไรนะครับ ขั้นตอนการทำงานโปรเซสหรือว่าประมาณไหน ถ้าได้ในระดับหนึ่งก็จะต้องบอกลูกค้าว่าลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรนะ ลูกค้ามันได้ประมาณนี้นะสีเทาอาจจะยากหน่อยหรือว่า าไม่ได้เลยแล้วประมาณนี้นะครับ เพราะว่าถ้าฝืนไปนะครับ โอกาสที่จะมีความเสียหาย แล้วก็ทางร้านเสียชื่อเสียงนะครับ มีมากนะครับ แล้วก็ลูกค้าจะต้องเสียเวลาในการดูแลนะครับ ดูแลบำรุงรักษาเส้นผม นะฮะอย่าลืมนะครับ เพราะว่าเวลาจะตัดสินใจย้อมสีดำหรือน้ำตาลเข้มอ่ะ ถ้าเป็นไปได้ควรจะปรึกษากับช่างประจำของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ หรืออคอมเมนต์มาถามได้เลยว่าประวัติการทำผมของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยของท่านน่ยของคุณเนี่ย เป็นยังไงมานะครับ เพราะก่อนการทำสีผมให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยการทำเคมีทุกคนให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยของผมเนี่ยก็จะต้องถามประวัติอย่าแบบเวลาสังเกตเวลาถามมาในเพจหรือว่าในไลน์นะครับผมจะซอกแซกมากเลย ผมจะถามเยอะมากเลยว่าหนึ่งลูกค้า ผมยาวแค่ไหนผมสั้นผมยาวเคยทำสีอะไรมาบ้างล่าสุดทำสีอะไรมา ตอนนี้ผมลูกค้าเป็นสีอะไรนะครับ แล้วก็ สภาพเส้นผมเป็นยังไงนะครับ ก็คือตอนนี้ผมคือผมพยายามจะถามละเอียดนะครับหนึ่งอันเนื่องมาจากจะต้องมีการคำนวณประเมินราคานะครับเพราะลูกค้าถามว่าพี่ทำสีเทาเท่าไหร่ใช้เวลานานไหมเราจะจำเป็นที่จะต้องถามแบบนั้นนะครับว่ายาวทำสีอะไรมาประวัติการทำผมต่างๆนานานะครับ อันดับที่ 2 หัวข้อที่ 2 เลย ที่ไม่ได้สีเทานะก็คือเป็นผมธรรมชาตินี่แหละ แต่ว่าทำการกัดสีผมฟอกสีผมหรือว่าล้างสีผมเนี่ย เอาต่อไปผมจะใช้คำว่าล้างสีผมนะครับ เป็นการล้างสีผมนะครับ อ่าหนึ่งเอาเป็นผมธรรมชาติเดือเป็นผมธรรมชาติจะไม่เคยผ่านการทำสีมาเลยใด ๆ เลยนะครับ เช่นน้ำตาลย้อมนู่นนี่นั่นอะไรยังไม่เคยนะครับ แต่ว่าอยากอยู่ๆก็อยากจะมาทำสีเทา แล้วทีนี้เนี่ยลูกค้าไปทำเอง ลูกค้าไปทำเองนะครับ ซื้อสีดูจากโซเชียลอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีการมิสกันระหว่างสีสว่าง แล้วก็สีเทาแล้วก็แม่สีม่วงอะไรประมาณนี้นะฮะ การที่จะได้สีเทาประมาณไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ 1 สีที่เรามาใช้เวลานะครับแต่ที่ผมแนะนำเลยนะ ควรจะล้างสีผมให้ได้ในระดับสีทองสว่างนะครับ หรือว่าเป็นสีอันเดอร์โคตสีทองสว่างยังไม่ถึงกับขาวนะครับหรือว่าเป็นสีทองสว่างแล้วก็ใช้แชมพูม่วงนะครับในการสระผมนะอันนี้คือความรู้เลยร้าน ร้านเสริมสวยหรือว่าร้านไหนๆเขาก็ไม่ค่อยพูดกันในกรณีนี้นะครับ แต่ว่าผมเอามาแชร์นะครับ ก่อนที่ผมของหลายๆท่านนะจะยิ่งไปกว่านี้นะครับ เพราะว่าผมมีลูกค้ามาถามบอกพี่หนูซื้อหนูซื้อจากออนไลน์มา แล้วก็มาทำมันไม่ได้อย่างที่ที่หนูต้องการเลยอะไรมันไม่เป็นสีเทาให้นั่นแหละครับมันก็ต้องรู้อะไรหลาย ๆ อย่างนะรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง รวมทั้งเทคนิคว่าฟอกยังไงล้างสีผมยังไงไม่ให้ผมช็อตผมเสียนะครับ คือบางร้านแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยบอกว่าทํำยังไงนะครับโอเค ถ้ายังไงเกี่ยวกับเรื่องการทำเรื่องพวกนี้นะครับ ขอให้ถ้าคุณไม่มาทำที่ที่ร้าน แต่คุณอยากจะรู้ว่ามันทำยังไง คุณก็ทักมาถามได้ เราไม่ใช่ว่าเราต้องการแต่เงินนะครับ แต่เราต้องการให้แชร์แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้นะครับ แต่ถ้าจะดียิ่งกว่านั้นคือเข้าไปทำที่ร้านนะครับ เพราะว่าโปรเฟชชั่นอลที่เมืองไทยเนี่ยเยอะนะครับ เพราะว่าตอนนี้ช่างตัดผมช่างทำผมหลาย ๆ คนเนี่ยเขาก็มีการศึกษาเพิ่มนะครับเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มทักษะ เพิ่มสกิลให้กับตัวเองนะครับ ว่าการทำงานของของแต่ละร้านเป็นยังไงนะครับให้ทุกคนศึกษาให้ดี ๆ นะครับ ว่าประสบการณ์หรือว่า เช็คดูออนไลน์ก่อนก็ได้นะครับว่าเขามีโปรไฟล์เป็นยังไง มีพอร์ตโฟลิโอยังไงนะครับ ถ้ายังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดชอบหรือว่ามีอะไรสงสัยนะครับ อยากรู้เรื่องอะไรที่ละเอียดนะครับ ทักมาถามได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube ใต้คลิปนี้นะครับ เราจะตอบได้ทุกคอมเมนต์เลยนะฮะทั้งทั้งที่ลูกค้าหรือว่า Subscriber ที่ที่จะเป็นในสายมูเตลู เพราะว่าผมในช่องผมทำคลิปแบบค่อนข้างหลากหลายอย่างเช่น ช่นเป็นร็อกเป็นมู สายมูนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องงานทำผมนะงานทำผมก็จะเป็นหลัก ๆ เลยนะครับ ก็มีอะไรผมก็จะมาแชร์ประมาณนี้นะครับ โอเค ถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ช่องเล h a ส Studio นะครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ